โอ้วันช่องสามเรียบร้อยวะเรียบเฮ้ยมาแล้วมาแล้วต้องเติมเออมาแล้วเติมกินรัวจังหวะนี้ กิน กินรัวเติมวิพันหนึ่งแล้ว โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดี คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่มนาเกลือนะผมอ่าวันนี้เราพบทุนมาที่ 500 แล้วอยู่ในเกมคลิปฟอร์จูนอ่านถูกปะไม่ถูกขออภัยนะครับผมอ่าวันนี้เรามาที่ทุน 500 นะ ก่อนเข้าไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผมคำเตือนนะครับผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตาม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผม เปิดคลิปแต่ละทีเหนื่อยเชี่ยหายก็นึกว่าคือร้องแรปเดี๋ยวกูเปิดบีดแม่งเลยเวลาเปิดคลิปเนี่ยโอเค แล้วตอนนี้เราอยู่ในของค่าย PG สล็อตนะผมอ่ะหรือสล็อต PG สล็อต PG ล่าสุดสล็อต PG แตกง่ายนะครับผมวันนี้มากับหัว หัว หัวโลนอ่ะไอโลนอ่ะวันนี้มากับโลนนะครับผมโอเคทุน 500 วันนี้ขอคำนวณกำไรก่อนนะครับผม เอาสักประมาณพันหนึ่งอะสองสองเท่าตัวนะผมโอเคเราเริ่มวันที่เป็นสามสิบเลยนะอืมอืมมาแม่นละมั่งบานี่มาแม่นละมั่งบานี่เฮ้ยเอาเติมเลยก็เปิมว้าวว้าวว้าวเฮ้ยมันมาเกินไอ้นาเกลือมันมาเกินนะน้องชายเฮ้ย ก็สองสารอบเข้าแล้วเออเกินไปแอปเปิลเกินไปแอปเปิลเฮ้อโอเคสิเราผมจบวันนี้เท่าไหร่นะเอาห่วยห่วยห่วยเอาคือสิว่าบอลเลยบอลบ้านี่โอ้ ตายหาแล้ว หาจกตับโอ้ยวายมาสองตัว ขอช่องสาม ขอวายช่องสามน้อย โอ้ วายช่องสามเรียบร้อยว่าเรียบเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเติมเออมาแล้วเติมกินรัวจังหวะนี้อ่ะกินกินรัวเติมวิพันหนึ่งแล้วเฮ้ยเติมอุ้ยได้วายมาด้วยตัวนึงเติมเลยครับเพิ่มอุ้ยเอาเรื่องจัดอะเฮ้ย กูจะบ้ากูงงไปหมดแล้ว เฮ้ย เฮ้ยเอาเรื่องเกิน พี่มันมาเกิน ไอ้บ้าไม่กล้าเวนเฮ้ย เฮ้ย เลิกเลยไม่เล่นต่อแล้วนะผม เอาไว้มาแล้วมาแล้วขอช่องสามได้ไหมเต๋อขอช่องสามมีช่องหนึ่งเพื่อนเอ้ยเต๋อีปีีปีีเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มันวันของผมฮัลโหล a big win เฮ้ยทุนหน้าร้อยกว่าบาทเองนะวันนี้ กดไม่ดีข้าวโบนัสแล้วนะครับผมข้าวฟรีตะปิงไม่ตัวก็ได้เยอะก็ได้เยอะ เฮ้ยเอาเรื่องเกินจบอที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับผม เฮ้ย โอเค เลิกเลยนะผมไม่ไปต่อ แน่นอนกำไรมาสองพันเลยนะ งงว่ะ กูงงหลายนะ ผมโอเค เดี๋ยวผมปัดเสร็จเล่นก่อนนะครับผมมันจะเข้า โอเค ก็บอกไว้เลยนะครับผม ว่าเล่นได้แล้วควรเลิกนะ เกมขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับ ผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผม เฮ้ย เฮ้ย เอาอีกแล้วไอ้บ้า กูน่าจะปิดคลิปเลยเฮ้ย เอาเข้าเฉยเป็นสิบอะเฮ้ย มันจะมามันก็มาเกินพีจีอ่ะ มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหยผมว่าตอนนี้น่าจะว้าวสะบัดเลยนะโอ้ตายหาสามรอบละวายไม่มาช่องแรกเลยนะครับผมโอ้เรียบร้อยโอ้โอ้โคตรแมงเธอโอ้โคตรแมงท้อโอ้โหคนเบนสิบมึงจ่ายกูห้าสิบตังค์ โอ้พอพอพอพอเลยนะผมโอเคปาเสร็จนะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมด้วยนะผมเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะ และใครนะผมที่อยากชมคลิปบ่อยๆอย่างนี้ อย่าลืมกดติดตามกันกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับเปิมโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะปัดเศษให้หมดก่อนนะ คไปครัเหมือนปาเสร็จปาเสร็จปาเสร็จปาเสร็จผมพูดปิดคลิปไปก่อนนะ ผมปาเสร็จไปเรื่อยนะเผื่อมันจะเข้านะ ผมเดี๋ยวลืมเดี๋ยว ผมชอบลืมปิดคลิปอ่ะเป็นโรคอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ